มานี่มานี่ไอ้โจ๊กมานี่มานี่อะไร อะไร อะไร คือกูก็ไม่เคยดีหรอกมึงอะะไม่เคยว่ากูดีหรอกมึงอะเฮ้ย เสียงสั่นทำไม เสียงสั่นทำไม เฮ้ย ห้ามแกล้งนะเว้ยแกล้งกลัวตายนะเว้ยไอ้บ้านี่นี โจ๊กไม่ใส่หูอ๋อนี่ไงเห็นอะไรใส่ยูไม่เห็นนะดิชื่ออะไรไปรุ่นชื่ออะไรมันเดย์ครับถามว่าชื่ออะไรก็ชื่อมันดีโอ้ชื่ออะไรนะ มันดี อะไรวะพร้อมเพย์เฮียแล้วว่างงวะมันเดย์บอกว่ามันดีเย์จูอบ้างนะเอาจริงโอเควันนี้หูโอ้ยเอาทำไมมันมืดอ่ะโ้ยอ้ยหิมะยังหายโอนะ้ยอะไรวะเนี่ยไปเร็ว ไปไปพี่จะเล่นไซเบอร์พังเรามาไหนรออน เขาผมฟีดแบ็กกลับไปทีมงานแล้ว เหมือนเขาแก้บั๊กนู่นนี่นั่นอะไรอยู่มั้งเขาดูติดประชดก็มาจากพี่แต่นั้นแหละ ผมเป็นคนขี้ประชดตั้งแต่เมื่อไหร่วะ เฮ้ย ขับรถดีๆี่กูว่าแล้วมันลื่น้ว พอต้นเดือนงานเยอะนิดเยอะหน่อย โถทำไมเป็นไม่ต่อตรงต่อซ้ำหายไปร้อยกว่าคน นี่ว่าจะน้อยใจพรุ่งนี้จะไม่มาตีมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าต้นปีหน้าเดี๋ยวเรื่องเสื้อ ตอนนี้โลโก้เสร็จแล้วเรียบเรียบเฮ้ยทำไมหิมะมันตกทุกที่เลยวะเอา มันก็ต้องโอ้โอ้สัตว์ ไม่ทำเฮียกันแล้ววันวันๆชิบหายคนโคตรเยอะเลย เจ้าเปล่า เอาบปอกแล้วหาที่จอหัาที่จอเอยังไม่เซฟ ตรงนี้เหรอปุ้ย เขามาทำอะไรกันเยอะแยะวะตรงนี้ใช่ไหม โอตยทำไมคนมันเยอะแยะไปหมดเฮ้ยนี่เรากินเรากินเรากินไอไอหมูทอดคนละคนละทีก่อนคนละทีก่อน้ไอโดนหนึ่งสองสามเอากินเน่กินแล้วกินแล้วมาเร็วมาเร็วไปเร็วเอาที่ขุดมาหรือยังเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้โหไม่รู้จะทักทายใครก่อนเลยครับตังนี้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคน แป๊บหนึ่งมันแอร์มันร้อนๆวะปรับแอร์แป๊บ หยิบอุ้ยเ่ี่ย หยิบนมเปรี้ยวด้วย Why? แต่ก็รู้สึก เดนิซับขาดทุนนิดหน่อย โอ้โหชนละการขาดทุนอะไร เราต้องทักทายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ทับหินบ้างหรือเปล่า มานี่หายันดูเสีดิยงไง เอ้า แต่เขาดูเงียบกันหมดเลยเราก็ต้องคุยกับเขาบ้างดิ ผมเป็นคนชอบกินยาคู แต่มีแต่มีทาเก้นกินมีทาเก้นไปก่อนแล้วกัน เฮ้ย มือเย็นนะป่ะมือเย็นนะป่ะเออดีลืมใส่ถุงมือเฉยทำไงอ่ะ โทนหนึ่งวัจระก็บอกเป็นหนึ่งร้อยดวงซับคุ้มแล้วไม่คุ้มได้ยังไง ลองเอามือล้วงเข้าไปดูดิุ่ดๆนะมือล้วงเข้าไป มาแล้วพี่ มาแล้วเดี๋ยวไป มือลุกกระเป๋าเข้าไป มือลุกกระเป๋าเข้าไป หนาว เอ้ยเฮ้ยแล้ว ยาคูกับบีทาเก้นอะไรอร่อยกว่ากัน ยาคูยาคู เอ้ย ไม่รู้อ่ะแสดงว่าเราจะได้ยมเหมือนกันสุดยอด ไป เอาไปเก็บหรือยังเต็มหรือยังโอ้ยรีบไปไหนเมื่อกี้ ไปหยิบยาไปหยิบบีทาเก้นมา แป๊บนึงดิแป๊บนึงดิรอแป๊บนึงดิยาคุมยาคุมเฮียยาคุมยาคุยตัดเส้นแรงขาดเกินอยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้ตีมือเรียงไม่ตกให้รางของเราทวนคืน ทำที่รับเก่งงานข่าวด้วยใช่ไหม ถูกต้องครับผม เดี๋ยวสนับกับขวานมานะ โอเค สนับกับขวานน่าจะมาเสาร์อาทิตย์นี้คาดว่าน่าจะ ตอนนี้คือสคริปต์เสร็จหมดแล้วรอแค่โมเดล ไม่มีเธอแล้วอ้อนวอนเข็นไหนไอ้น้องไอ้น้องเลขอะไรสามห้าไอ้นาเลขสามสามห้าอ้ามันมันเต็มอะเ้าก็รอสิคะ เส้นแรงขาดเกินขาดเกินทำไมเวลาทำงานเขาไม่คุยกันเลยนั่นดิ นี่ ได้ยินหรือเปล่า ทำไมเวลาทำงานชอบไม่คุยกันนะนอกจากจะไม่คุยกันไม่คุยกับกูด้วย ชิบหายฮะยกคุณเหมืองเป็นด้วยเหรอ เฮ้ย เป็น มันทำเก่งนะไม่ทำตั้งบ่อยเมื่อก่อน คุย ขุด จนมือสากหมดแล้วไม่อยากจะพูดว้ยอยากได้เซอร์เวย์ต้องทำยังไง รอปีหน้าต้นปีหน้า โทรสารภาพสิบดวงนะครับ ของเราฟื่อืมาแล้วโอ้โหโคตรจัดเต็ม ไอ้ดูดูเฮลดิไอ้ดูดูเฮลดิเป็นไงอะเป็นไงอ่ะ เป็นไงเจอคนจัดเต็มกว่าหงอยแดกไปเลยหงอยหงอยไปดิหงอยไปดิ ดูดูดูดูดูมันพูดอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอาทำไมทำไมเราไม่เคยดีเลยนะหงอยไปเลยหงอยไปดิ ไอ้ด้วงหงอยไปดิไอ้ด้วงหงอยไปดิไอ้ด้วงหงอยแดกไปเลย คนละแบบเว้ยโอ้ตาวิ่งไปหาดวงที่รันไอ้ด้วงหงอย ไอ้ด้วงหงอยเลย ไอ้ด้วงหงอยเลย เจอจัดเต็มกว่าไปไงอะสมหน้าไปดิสมหน้าบอกเอาสักทีเออไม่คือคือว่านะทำไมทำไม งงเลยงงเลยจะเข้าจัดเต็มกว่างงไปดิไี่มันนี่มันนี่ไอ้โจ๊กมันนี่มันนี่มนี่อะไรอะไร อะไร คือกูก็ไม่เคยดีหรอกมึงมึงอะไม่เคยว่ากูดีหรอกมึงอะ อะไรนะด้วงเดี๋ยวนี้หยาบคายจังวะ อะไร อะไรอะไรวะนานี่ร้อยเล่นปะจำไว้ เดี๋ยวนี้พูดไม่พอใส่จำไว้ ไม่ต้องมาอ้อม เฮ้ยนี่น้อยใจอยู่นะเว้ยไม่ต้องมาอ้อมไม่ต้องมาอ้อมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย นี่น้อยใจอยู่ เดี๋ยวนี้มันพูดหยาบใส่แล้วเดี๋ยวนี้มันพูดหยาบใส่แล้วมันจงใจมันพูดใส่หน้าเลยเมื่อกี้ ว่าก็จุกก็จุกจริงอะก็จุกจริง ได้เดี๋ยวนี้มันลดลงไปหมดแล้วมันบางไปหมดแล้วมันบางไปหมดแล้วอแล้วทำไมด้วงขุดไม่ได้แล้ววะเต็มตัวแล้วไงไม่ใช่กดขุดไม่ได้ยังไม่เต็มเมื่อกี้ไปอุ้มมาเอ้ยเฮลเฮลกดแล้วพุ้มเอาเอามามาได้ยังของนีก ได้แล้วโอเคมันบาไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันบาไปหมดแล้วมันบาไปหมดแล้วด้วงอะต้องพูดเพราะว่าโจก็ว่าด้วงทุกอย่างเลยว่าไปไหนอ่ะเออไอ้นาไปไหนอะ่ะเดี๋ยวจะฟ้องไอ้นาจะฟ้องไอ้นาไอ้นาไอ้นาไปไหนไอ้นาไปไหนไอ้นาไอ้นาเมื่อกี้ไอ้ด้วงมันพูดโกงมือกใส่โจ๊กอะทำไมไอ้ด้วงมันบอกว่าไอ้ด้วงเอ้เอาหินไปเก็บก้อนเอาหินไปเก็บก้อน ทวิตมันลงภาคขยับได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ ใช่ไม่ได้รถเต็มแล้วเก็บอาใส่ชิบตัวหายเต็มเลยเอามาให้หนูสักสิบอันก็ได้สิบอัน ไอเดอมบอกว่ากูไม่เคยดีหรอกมึงอะมึงอะว่ากูตลอดมันพูดแบบเนี้ยไอเดอมมันพูดไอ้ไอเดอมมันพูดกูมึงใส่อะเปล่าไม่ได้พูดมีหน้าทำไมเรียกให้ไปไกลๆมันไม่อยากให้คนอื่นได้ยินนั่นเอง ไม่แต่ไอ้นาต้องฟังก่อนว่าไอโจก็ทำอะไรอะทำไมพี่โจทำอะไรอ่ะ เอ้ยโจมันว่าชุด ด้วงใหญ่เลยอะ ตอนเปลี่ยนนะไม่เห็นว่าอะไรเลย แต่ตอนมีคนอื่นคนอื่นมาปุ๊บก็ว่าด้วงให้คนอื่นได้ยินทุกคนเลยอะไม่ใช่ก็บอกเขาเจอคนเขาจัดเต็มกว่าไปไงก็หงอยไปดิหงอยไปดิก็ไม่เห็นไอดาไอนาไปเก็บรถปะเต็มแล้วแป้งเต็มโคตรเร็วเลยว่ะ เฮ้ย ไอ้ดงต้องไปเอารถ60โลมาแล้วว่ามันเต็มโคตรไวเลยโปรเจคเตอร์มาเนี่ยรถ เต็มแล้วเหรอ เออมันเต็มโคตรเร็วเลยอะ ไปเบิกไหมตรงนู้นอ่ะใครอ่ะตีเหรอไปไปไปไปไปดิแคนเราจ่ไปฝั่งนี้หน้ากากใช่ไหมไปไปเบิกไปเบิกตัวเต็มหรือยังอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วจะฝากเอ้เดี๋ยวพี่เรียกอะไรไปไปเอารถใหม่คันหนึ่งก่อนแล้วหนึ่งพี่เรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปรีบรีบไปเอามาเราตรงนี้นะแก้วที่